Apple เปิดตัว Apple Watch Series 6 แล้วก็ Apple Watch SE นะครับ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทั้ง 2 รุ่นมีจุดเด่นอะไรตรงไหนบ้าง ถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันได้เลยนะครับ ในงาน Apple September Event 2020นะครับ เราได้เห็นการเปิดตัวของ Apple Watch ซึ่งจะประกอบไปด้วย Apple Watch Series 6 แล้วก็ Apple Watch SE นะครับ เดี๋ยวผมขอลงรายละเอียดของ Apple Watch Series 6 ให้ได้ฟังกันก่อนนะครับ Apple Watch Series 6 ถือว่าเป็นการอัปเกรดจากฝั่งของ Apple Watch Series 5 ที่เปิดตัวเมื่อปี 2019นะครับ ก็ครบรอบ 1 ปี มีการอัปเกรดขึ้นมา 1 ครั้ง รอบนี้ครับ Series 6 นั้นเสริมเพิ่มเติมจาก Series 5 ส่วนที่เด่นๆ มีดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของ ชิป CPU ชิป CPU บน Apple Watch Series 6 จะใช้ชิป CPU S6 นะครับสำหรับความพิเศษของชิป CPU S6 นั้น จะมีชิป U1 หรือว่า Ultra Wideband ที่มีอยู่ใน iPhone 11 นั้นถูกยัดเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับประสิทธิภาพในการประมวลผลนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะต่อมาครับเป็นเรื่องของฟีเจอร์เด่นๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามา หากยังจำกันได้ใน Apple Watch Series 5 ของปี 2019 สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้กับหน้าจอของ Apple Watch Series 5 นั่นก็คือเรื่องของ Always On Display นะครับ ใน Apple Watch Series 6 ก็ยังคงใช้หน้าจอแบบ Always On Display เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของความสว่าง ความสว่างของหน้าจอ Always On Display ใน Series 6 นั้น มีความสว่างมากกว่า Series 5 ถึง 2.5 เท่า ข้อดีของการปรับความสว่าง ของหน้าจอ a w a y On Display ที่มากขึ้นนะครับ ถ้าเวลาที่เราออกไปใช้งานกลางแจ้ง อย่างเช่นไปทำกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้ง ปีนเขาเดินออกกำลังกาย ว่ายน้ำหรือทำอะไรก็แล้วแต่ ในที่บริเวณกลางแจ้งนะครับแสงอยู่บริเวณภายนอกนั้นจะมีความสว่างค่อนข้างมาก หน้าจอที่แบบติดตลอดเวลาของซีรีส์6นี้ มีความสว่างมากขึ้น จะทำาให้เห็นเราเห็นรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ บน Apple Watch นั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ยกข้อมือขึ้นมา ต่อมาครับฟีเจอร์เด่นที่เพิ่มขึ้นมาอีก นั่นก็คือในเรื่องของการวัดระดับของออกซิเจน ในเลือดนะครับ ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในด้านทางการแพทย์นะครับ แต่จะเน้นในด้านการออกกำลังกายซะมากกว่านะครับ ถามว่าเซนเซอร์นี้ดียังไง ปกติครับระดับออกซิเจน ในเลือดของคนปกติจะอยู่ในช่วง 95%ถึง 100%นะครับ ถ้าสมมุติว่าตัว Apple Watch Series 6 นั้นตรวจจับพบว่าระดับออกซิเจนของเรานั้นลดต่ำกว่าปกติ ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเพื่อบอกให้เรารู้ว่าเกิดความผิดปกติในตรงนี้นะครับ นี่ก็คือส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาตั้งแต่ Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 5 เป็นต้นมาเนี่ย จะรองรับฟีเจอร์พวก ECG ที่วัดขึ้นหัวใจ มีวัดอัตราการเต้นของหัวใจอยู่แล้วนะครับ ตัวซีรีส์6นี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นการวัดระดับออกซิเจนในเลือดได้นั่นเองนะครับ นอกจากนี้ครับใน Apple Watch Series 6 ยังมีเซนเซอร์ในการวัดระดับความสูงครับ สมมติว่าเวลาเราสวม Apple Watch ตัวนี้ ไปเดินป่าไปปีนเขาหรือว่าไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับ Apple Watch Series 6 ตัวนี้จะวัดความสูงอยู่แบบตลอดเวลานะครับ ก็จะทำให้เราทราบระดับความสูงที่เรากำลังไต่ขึ้นไปอยู่นะครับมีความสะดวกครับสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายในลักษณะแนวนี้นะครับส่วนต่อมาครับรูปลักษณ์ภายนอกดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Apple Watch Series ที่ผ่านมานะครับแต่จะมีสีใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ 2 สี เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดง ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ Apple Watch นั้นมี Apple Watch Pro Dark Red ขึ้นมานะครับผมนอกจากตัวเรือนสีใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับทาง Apple เนี่ยยังได้ ปล่อยสาย Apple Watch รุ่นใหม่ออกมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับ มีอยู่ 2 รุ่นนะครับ ชื่อสายเนี่ยเขาชื่อว่า Solo Loop นะครับ มีวัสดุอยู่ 2 ประเภท Solo Loop แบบซิลิโคนนั้นจะให้ความนุ่มนิ่มกระชับ เหมาะสำหรับการใช้งานในการออกกำลังกายทั่ว ๆ ไป ส่วนสายถักจากเส้นใยที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับ ก็จะให้รวดลายที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเพิ่มหน้าปัดเข้ามาให้กับ Apple Watch Series 6 ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ที่จะให้เราสามารถดูค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าออกซิเจนในเลือดค่า การดูเวลาประมาณนี้ครับมีค่อนข้างที่จะหลายแบบนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นนักเดินทางที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ ก็จะมีหน้าปัดที่จะสามารถดูเวลาได้เพื่อเปรียบเทียบว่าเมือง A เวลาเท่าไหร่ เมือง B ณ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้เรานั้นไม่ต้องเปิด หลายหลายหน้าต่างนะครับเพิ่มความสะดวกในตรงนี้ค่อนข้างมาก ต่อมาครับในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับใน Apple Watch Series 6 นั้นสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้น 20%แล้วก็ที่สำคัญในรอบนี้ครับ Apple Watch Series 6 จะไม่แถมอะแดปเตอร์ในการชาร์จ มาให้นะครับในกล่องนั้นจะมีแค่เพียงสายชาร์จมาให้ มันสื่อให้เห็นถึงว่าอนาคตนั้นแน่นอนว่าทาง Apple น่าจะยกเลิก อะแดปเตอร์ที่เป็น USB A ออกไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าผลิตภัณฑ์อย่างฝั่งของ iPhone 12 ที่คาดว่าอาจจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ จะมีอะแดปเตอร์มาให้หรือเปล่า แต่นี่ถือว่าเป็นการนำร่องไปแล้วครับว่า Apple Watch ไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับ อีกอย่างหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของ watch OS 7 เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ ให้ Apple Watch นะครับตั้งแต่ Apple Watch Series 3 Series 4 Series 5 รวมถึง Series 6 นั้น สามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์การตรวจจับการนอน ฟีเจอร์การล้างตรวจจับการล้างมือนะครับแล้วก็เนี่ยล่าสุดใน Apple Watch Series 6 ก็ยังสามารถตรวจจับในเรื่องของระดับออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะครับ อีกฟีเจอร์หลักหนึ่งนะครับที่ทาง Apple นำเสนอ นั่นก็คือในเรื่องของฟีเจอร์ Family Setup ตัวนี้คืออะไร ต้องบอกว่า Apple Watch เนี่ยเดิมที ถ้าใครไม่มีตัว iPhone จะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับ จะต้องใช้งานร่วมกับ iPhone นะฮะ แต่ว่าในครอบครัวครับสมมติว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆ หรือว่ามีผู้สูงอายุแล้ว ลูกๆ นั้นแน่นอนว่าเด็ก ๆ อยู่ ยังไม่อยากให้ใช้ iPhone หรือว่าผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้ iPhone แต่อยากให้ท่านได้ใช้ Apple Watch นะครับเราสามารถที่จะใช้ iPhone ของเราในการเซตอัพอุปกรณ์เหล่านั้นให้ทางลูกหลานให้ทางลูกๆ ให้ทางพ่อแม่ของเราได้นะครับโดยคนเหล่านั้นไม่จำเป็นจะต้องมี iPhone นะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา นอกจากการเซตอัพตัวฟีเจอร์นี้ให้กับเขาเราจะสามารถตั้งค่าโหมดต่างๆ ได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานครับยกตัวอย่างเช่นเด็ก ๆ กำลังจะไปโรงเรียนนะครับ จะมีโหมดที่ทางเด็กๆ นั้นสามารถที่จะใส่ Apple Watch แล้วก็เข้าไปในห้องเรียนได้ ไปคลาสเรียนได้ การตั้งค่าอะไรต่างๆ ก็จะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งกว่านะครับ เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าลูกของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่นะครับ เด็กๆเเหล่านั้นที่สวมใส่ Apple Watch เขาก็จะสามารถทำอะไรต่างๆ ได้อยู่บน Apple Watch ไม่ว่าจะเป็นการส่ง Message ค้นหาแอป การฟังเพลง การเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าการออกกำลังกาย แล้วก็ปิด วงแหวนกิจกรรมได้ด้วยตัวเขาเองนะครับ ก็เลยทำให้ Apple Watch Series 6 นั้น มีความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้งานกับผู้ที่มี iPhone เท่านั้นนะครับ ต่อมาครับ ฝั่งของ Apple Watch Series 6 ไปแล้ว มาดูในรุ่นที่2ครับ นั่นก็คือ Apple Watch SE ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง Apple ใช้ชื่อนี้นะครับ พูดในเรื่องของดีไซน์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ Apple Watch Series 5 มีความคล้ายคลึงกับ Apple Watch Series 6 นั่นแหละนะฮะหน้าตาจะมีความเหมือนกันเลย แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกับ Series 6 คือจะใช้ชิป CPU แบบ S5 นั่นก็คือเป็นชิป CPU ของ Apple Watch Series 5 แต่ก็จะมีการตัดบางส่วนออกไปอ่ะสิ่งที่ไม่มีใน Apple Watch SE 4 สิ่งครับที่ทาง Apple Watch SE นั้นด้อยกว่า Apple Watch Series 6 นั่นก็คือไม่มีจอ Always On วัดขึ้นหัวใจมี ECG ไม่ได้ วัดระดับออกซิเจนไม่ได้ แล้วก็ใช้ชิปที่เก่ากว่านะครับ แต่ฟีเจอร์หลักๆ ที่ใช้งานได้ทั่วไปนั้นต้องบอกว่าครอบคลุมเหมือนกัน มี Family Setup เหมือนกันครับ มี for detection การตรวจจับนั้นก็มีหน้าจอนั้นมีขนาดเท่ากันนะครับ แล้วก็มีเข็มทิศ มี watch face ต่างๆ สามารถใช้งาน watch OS 7 ได้เช่นกันนะครับ ความสามารถใน watch OS 7 มีอะไร ใน Apple Watch SE นั้นก็สามารถรองรับได้เช่นกัน ถ้าหากเปรียบเทียบ Apple Watch SE เทียบกับ Apple Watch Series 3 นะครับ ความเร็วนั้นเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่านะครับส่วนในเรื่องของสีของตัวเรือนนะครับสีจะเป็นสีแบบเดิมที่มีนะครับจะไม่มีสีใหม่ ก็คือสีนี้น้ำเงินแล้วก็สีแดงนั้นจะไม่มี อันนี้จะมีอยู่ในฝั่งของเฉพาะ Apple Watch Series 6 เท่านั้นนะครับมีทั้งรุ่น GPS แล้วก็รุ่น GPS บวก c e l ล่ a เช่นกันครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้น ก็ใช้วัสดุที่รีไซเคิลรนต์เช่นกันนะครับเอาง่ายๆถ้าให้สรุปนะตอนนี้เนี่ย Apple Watch SE กับ Apple Watch Series 6 ต่างกันยังไง ผมว่ามองมองดูว่าในเรื่อง ของฟีเจอร์การใช้งานเป็นหลักนะครับ ถ้าใครอยากได้ ECG ถ้าใครอยากได้วัดระดับออกซิเจน ในเลือด ถ้าใครอยากได้ Always On Display ถ้าใครอยากได้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะตอนนี้ก็ต้องขยับไปที่ Apple Watch Series 6 แต่ถ้าใครอยากจะได้ความแรงความสดความใหม่ แต่อาจจะตัดบางฟีเจอร์ออก ตัด ECG ตัด Always On ตัดการวัดระดับออกซิเจน ในเลือดนะครับ แต่ชิป CPU ก็ยังแรงๆอยู่จากปี 2019 ยืดมาถึงปี2020นะครับ ก็สามารถเลือกซื้อ Apple Watch SE ได้นะครับในเรื่องของราคานะครับ Apple Watch Series 6 ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 13,400 บาทนะครับในรุ่นของ GPS ส่วนในรุ่นของ GPS บวก Cellular ราคาจะอยู่ที่ 16,900 บาท โดยราคาของ Apple Watch Series 6 นะครับเท่าๆกับ Apple Watch Series 5 ตอนเปิดตัวเมื่อปี 2019 นะครับในฝั่งของ Apple Watch SE กันบ้างครับ ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 9,400 บาทนะครับสำหรับรุ่น GPS และรุ่น GPS บวกเซลูล่านั้น ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,900 บาท ส่วนต่างของ Apple Watch SE กับ Apple Watch Series 6 ก็จะอยู่ราวๆ ประมาณ 3,000 บาทนะครับสำหรับเรื่องการเปิดขายณนะตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีกำหนดการวางขายนะครับว่า Apple Watch ทั้ง 2 รุ่นนั้นจะเปิดขายเมื่อไหร่ แต่ถ้าเราทราบความคืบหน้าอย่างไร เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ในส่วนของการปล่อยอัปเดต Watch OS 7 นั้น ทาง Apple จะปล่อยให้อัปเดตกันในวันที่ 17 กันยายน 2020 นี้ ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ ถ้าออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวทีมงาน iMod จะรีบแจ้งให้ทราบอย่างทันทีนะครับ และนี่ครับคือสรุปข้อมูลหลักๆ ของ Apple Watch ทั้ง 2 รุ่น ที่ทาง Apple ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 15 กันยายนปี 2020 ซึ่งประกอบไปด้วย Apple Watch Series 6 แล้วก็ Apple Watch SE นะครับ หวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคน ถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงจุดไหนเพิ่มเติมที่ยังตกหล่นอยู่ สามารถคลิกไปดูที่ลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ใต้คลิปนี้ แล้วก็เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไว้ให้ด้วยนะครับส่วนการพรีวิวหรือว่ารีวิวอื่นๆ หรือว่าการคอมเพลหรือว่าการเปรียบเทียบกับรุ่นต่างๆนั้น ยังไงก็เกาะติดที่ช่องของเราไว้นะครับกดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของเรา แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แจ้งเตือน เมื่อมีการอัปโหลดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมต้องไอมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ